การใส่สี เส้นในโปรแกรม Inkscape การใส่สีให้กับวัตถุสามารถทำได้ง่ายๆ คือ การคลิกเลือกวัตถุ และเลื่อนเมาส์ไปยังแพลเลตสีด้านล่าง เลือกสีที่ต้องการ แล้วคลิกเมาส์สำหรับสีเส้นขอบ จะต้องคลิกปุ่มชิป ค้างไว้ แล้วเลือกสี จะปรากฏเป็นสีเส้นขอบวัตถุ ซึ่งถ้าหากทำการใส่สีลงบนวัตถุใดๆ จะปรากฏหน้าต่างให้ตั้งค่าสีเพิ่มเติม ในหน้าต่างแถบแรก Fill จะมีปุ่มให้เลือก ดังนี้ ปุ่มยกเลิกสี ปุ่มใส่สีแบบเต็มวัตถุ ปุ่มไล่สีแบบเส้น ปุ่มไล่สีแบบรัศมี ปุ่มไล่สีแบบเมช ปุ่มใส่ลวดลายแพทเทิร์น ปุ่มเลือกสีแบบส w a t c h และมีชุดสีให้เลือกตามความต้องการหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น แบบ RGB HSL CMYK Views และแบบ CMS นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าความพร่ามัว หรือเบลอและค่าความโปร่งใส opacity ได้จากแถบด้านล่างสำหรับแถบต่อมา stroke paint เป็นการตั้งค่าสีของเส้นขอบ มีลักษณะการตั้งค่า เหมือนกับการตั้งค่าในแถบฟิลทุกประการ แถบต่อมา Stroke Style เป็นแถบสำหรับการตั้งค่าเส้นขอบ ซึ่งสามารถปรับแต่งได้ดังนี้ Width เป็นการตั้งค่าความหนาของเส้น Dash การตั้งรูปแบบเส้นประและระยะห่างระหว่างเส้น marker สำหรับตั้งค่าหัว กลางท้ายของเส้น joint สำหรับตั้งค่าขอบเส้น cap สำหรับตั้งค่าลักษณะของหัวหรือท้ายเส้น order การตั้งค่าลำดับของการเรียงของวัตถุกฎของการใส่สีกฎการใส่สี ใช้ในกรณีที่รูปร่างมีเส้นวนซ้อนทับกันภายใน ซึ่งมักจะเกิดกับเส้นผาดที่สามารถวาดเส้นได้อย่างอิสระ กฎการใส่สีพื้น เป็นตัวกำหนดว่า จะให้ใส่สีหรือไม่ ในบริเวณที่ซ้อนกันโดยกฎการใส่สีพื้น มีอยู่สองแบบ ดังต่อไปนี้ 1. แบบ Event Odd Rules และ 2. แบบ non zero rules แบบ event odd rule จะเห็นว่า มีการสลับสีกันระหว่างการใส่สีและไม่ใส่สี แต่แบบ non zero จะเป็นการใส่สีทั้งหมด การไล่สี gradient การไล่สีคือการลงสีที่ไล่เฉด จากสีหนึ่งไปอีกสีหนึ่ง ซึ่งจะมีกี่สีก็ได้ การไล่สีใช้ได้กับทั้งพื้นหลังและเส้นขอบของรูปร่าง การไล่สีในโปรแกรม Inkscape มีอยู่สองประเภทคือ 1. การไล่สีเส้นตรง linear gradient คือการไล่เฉดสีแบบเป็นเส้นตรง 2. การไล่สีรัศมี radial gradient คือการไล่เฉดสี เป็นแบบวงรัศมีมีจุดศูนย์กลาง วิธีการไล่สี มีอยู่ 2 วิธีคือ ใช้หน้าต่าง Fill and Stroke และใช้ Gradient Tools การไล่สีโดยใช้หน้าต่าง Fill and Stroke 1. เลือกรูปร่างที่ต้องการ 2. เปิดหน้าต่าง Fill and Stroke หรือกดปุ่ม Shift Control F 3. คลิกปุ่มเลือกประเภทของการไล่สี ปุ่มการไล่สีแบบเส้นตรง ปุ่มการไล่สีแบบรัศมี จากนั้น รูปร่างก็จะมีการไล่สีในทันที โดยเริ่มต้นจะไล่เฉดจากสีพื้นหลัง ไปยังสีโปร่งใส การไล่สี โดยการใช้ gradient tools มีวิธีการคือ 1. เลือกรูปร่างที่ต้องการ 2. คลิกที่ปุ่ม gradient tools ที่ toolbox หรือกด control F1 3. ที่ Tool Controls คลิกที่ปุ่ม ไล่สีเส้นตรง หรือปุ่มไล่สีรัศมี 4. ที่ Tool Controls คลิกที่ปุ่มไล่สีให้กับพื้นหลัง หรือปุ่มไล่สีให้กับเส้นขอบ 5. คลิกเมาส์ค้างไว้ที่รูปร่าง เพื่อกำหนดจุดการไล่สีจุดเริ่ม จากนั้นลากเมาส์เพื่อกำหนดจุดการไล่สีจุดจบ เมื่อได้ที่แล้วให้ปล่อยเมาส์ Tool Controls ของ Gradient Tools มีดังนี้ สร้างการไล่สีแบบเส้นตรง สร้างการไล่สีแบบรัศมี ใส่การไล่สีให้กับพื้นหลัง ใส่การไล่สีให้กับเส้นขอบ การปรับแต่งการไล่สี นอกจากการไล่สีแบบสองสีแล้วยังสามารถไล่สีได้ อย่างไม่จำกัดจำนวนสีสามารถปรับค่าต่างๆได้ ดังนี้ก่อนปรับแต่งการไล่สีเราจะต้องรู้จักส่วนประกอบของการไล่สีกันก่อน โครงสร้างของการไล่สีประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆคือ 1. จุดการไล่สี gradient stops มีลักษณะเป็นปุ่มจับ เป็นจุดที่ใช้ปรับแนวและใส่สีให้กับการไล่สี จุดการไล่สีมี 3 รูปแบบคือ หากเป็นจุดการไล่สีแบบสี่เหลี่ยม หมายถึงจุดเริ่มต้นของการไล่สี จุดการไล่สีแบบวงกลม เป็นจุดจบของการไล่สี และจุดการไล่สีแบบสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัด จะเป็นจุดแบ่งสีและจะมีเส้นการไล่สีหรือการเดียนผ่าน เป็น เส้นเชื่อมระหว่างจุดสี การปรับแต่งการไล่สี การเปลี่ยนสีให้การไล่สี ใช้โนด หรือ gradient tool คลิกที่จุดการไล่สี จากนั้นเลือกสีที่ต้องการ การเพิ่มสีในแถบ การเพิ่มสีให้ใช้ gradient tools เพื่อเพิ่มสีลงไปในแถบ สี จะถูกเพิ่มลงไปตามจำนวนจุดการไล่สีที่เพิ่มขึ้น วิธีที่ 1 ใช้ gradient tool ดับเบิลคลิกที่เส้นการไล่สี จะปรากฏจุดการไล่สีเพิ่มขึ้น เป็นจุดรูปข้าวหลามตัด วิธีที่ 2 ใช้ gradient tool เลือกจุดการไล่สี 2 จุดที่อยู่ติดกัน จากนั้นให้กด insert จุดการไล่สี จะปรากฏระหว่างจุดการไล่สีทั้งสอง วิธีที่ 3 ใช้ Gradient Tool คลิกค้างไว้ บริเวณสีในจานสี แล้วลากมาวางบนเส้นการไล่สี จุดการไล่สีจะถูกเพิ่มลงไปในแถบการไล่สี เราสามารถคลิกที่จุดสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัด พื่อขยับจุดการไล่สีได้ตามต้องการ การกำหนดการไล่สี เมื่อถูกปรับขนาดหรือหมุน ปุ่ม Move Gradient Infill or Stroke along with the object ใช้สำหรับการกำหนดว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงที่วัตถุ การไล่สีวัตถุจะปรับตามทิศทางของการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หากไม่ถูกกฎจะไม่เปลี่ยนแปลง ดังตัวอย่าง ต้นฉบับ หากกดปุ่ม หมุน จะพบว่าการไล่สี จะหมุนตาม หากไม่ถูกกดปุ่ม การไล่สี จะอยู่ในทิศทางเดิม การปรับแนวของเส้นการไล่สี หรือการปรับมุมเอียงของเส้นการไล่สี จะมีผลให้ สีถูกปรับค่าความเอียงของเส้นตามที่เราต้องการ โดยใช้ gradient tool ขยับที่จุดเริ่มและจุดจบของการไล่สี การย้ายจุดศูนย์กลางของการไล่สีรัศมี การไล่สีรัศมี สามารถย้ายจุดศูนย์กลางได้ โดยกดชิปค้างไว้ และใช้ gradient tool ย้ายจุดเริ่มการไล่สี วางยังตำแหน่งที่ต้องการ จะปรากฏตัว x เพิ่มขึ้นมา การใส่การไล่สี ให้กับหลายรูปร่างพร้อมๆกัน หากเลือกหลายรูปร่าง จากนั้นใส่การไล่สีให้กับทั้งกลุ่ม รูปร่าง แต่ละตัวจะแชร์การไล่สีร่วมกัน หรือมีจุดเริ่มและจุดจบการไล่สีตำแหน่งเดียวกัน การปรับแต่งค่ารีพีทที่แถบด้านบนของแกรเดียนจะปรากฏช่อง ให้เลือกการทำซ้ำของการไล่สีรีพีท มีอยู่ 3 แบบคือ นอน ไม่ซ้ำการไล่สี ก่อนจุดเริ่มการไล่สี reflect ซ้ำการไล่สีแบบเงาสะท้อนเหมือนส่องกระจก direct ซ้ำการไล่สีแบบเรียงต่อ ๆ กันไปสลับไปเรื่อยๆ